ขั้นตอนการพัฒนาแล้ว จะเป็นขั้นตอน I implement การนำไปปฏิบัติการ เป็นการดำเนินการสอน โดยนำกิจกรรมการเรียนรู้ที่ได้ออกแบบไว้ มาใช้ในบริบทและสภาพแวดล้อมจริง ของการเรียนการสอน ในขั้นตอนนี้ครอบคลุมถึงการพัฒนาคู่มือ พร้อมจัดทำคู่มือประกอบ เพื่ออธิบายวิธีการใช้ระบบการเรียนรู้ที่ได้ออกแบบไว้อย่างละเอียด พื่อให้ผู้สอนสามารถนำไปใช้ดำเนินการสอนได้อย่างราบรื่น แต่ในช่วงแรก ๆ ของการสอน อาจมีปัญหาและอุปสรรคเกิดขึ้นบ้างนะคะ เนื่องจาก ผู้สอนยังไม่เคยชินกับการสอนอย่างเป็นระบบ หรือยังไม่คุ้นเคยกับสื่อการเรียนการสอน จึงควรให้เวลากับผู้สอน พื่อสร้างความเคยชินกับระบบการเรียนรู้ รวมถึงให้ความช่วยเหลือในเรื่องต่าง ๆ ที่ติดขัดจนกระทั่งผู้สอนมีความมั่นใจ และสามารถดำเนินการสอนตามระบบจนสำเร็จรุ่ร่วงไปได้ด้วยดี อันเป็นผลส่งถึงความสำเร็จของระบบการเรียนรู้ที่ออกแบบไว้ด้วย เข้าใจแล้วครับ